ลืมรหัสล็อกหน้าจอของ iPhone แล้วก็ iPad จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไง โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ คลิปนี้มีคำตอบให้ครับ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ ๆ ที่ทีมงานอัปเดตนะครับ นี่ครับ ปุ่ม subscribe อยู่ตรงนี้ครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับ คลิปก่อนหน้าผมได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหา iPad ลืมรหัสผ่าน ซึ่งวิธีการนั้นเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รีสโตร์ข้อมูลนะครับ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแรงๆสำหรับการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็มาล้างเครื่องรีสโตร์นะครับ สำหรับวิธีการนี้ครับแนะนำอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับที่สำคัญคือไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องทราบก่อนนะครับก่อนจะทำวิธีการนี้ได้ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับซึ่งเราต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องมีคืออะไร สิ่งที่เราควรจะทราบก่อนที่จะทำนั้นคืออะไร แล้วก็ขั้นตอนในการล้างเครื่องเพื่อแก้ปัญหานี้จะทำยังไง เราไปชมกันได้เลยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับ ก่อนที่เราจะทำการ ปลดล็อกรหัสผ่านหน้าจอของ iPhone แล้วก็ iPad นะครับข้อแรกนะครับ iPhone แล้วก็ iPad เครื่องที่มีปัญหานะครับที่เราจะต้องการปลดล็อกเราจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ 4G หรือว่า Wi-Fi นะครับถ้าหากกรณีนี้ถ้าเครื่องใครไม่ได้เปิดสัญญาณ 4G เอาไว้ หรือว่าไม่ได้เปิดสัญญาณ Wi-Fi เอาไว้ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ ก็ต้องบอกเลยครับว่าคุณทำวิธีการนี้ไม่ได้ ข้อที่2ครับอุปกรณ์ที่เราลืมรหัสผ่านนั้น เราจะต้องเปิดไฟล์ My iPhone เอาไว้ หรือว่าเปิดไฟล์ My iPad เอาไว้ด้วยนะครับ เพราะเราจะใช้ความสามารถของฟีเจอร์ไฟล์ My iPhone ไฟล์ My iPad ในการแก้ไขปัญหานี้ครับสำหรับข้อที่3นะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านที่ผูกกับ iPhone แล้วก็ iPad เครื่องนั้น ๆ ข้อที่4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นที่เป็นของเพื่อน หรือว่าอีกเครื่องหนึ่งของเราก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับเพื่อที่จะเข้าเบราว์เซอร์ ก็ได้ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่น ก็สามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่น พวกโทรศัพท์ของ Android นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน เพราะว่าเราจะใช้ช่องทางในการเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ในการแก้ปัญหานะครับ ข้อต่อมาครับเสริมเพิ่มเติมสำหรับกรณีของ Apple ID แน่นอนว่าเราจะต้องรู้ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเครื่องที่โดนล็อกนะครับและบางครั้งเราจะต้องรู้คำตอบของคำถามเพื่อความปลอดภัยของ Apple ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีที่เราสั่งลบบน iCloud ไปแล้วนะครับระบบอาจจะถามคำถามเหล่านั้นขึ้นมาครับเราจะต้องรู้ก่อน ถ้าสมมุติว่ามันถามมาแล้วเราไม่รู้อันนี้ก็จะช่วยไม่ได้นะครับ สำหรับใครที่เปิดการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนนะครับ คุณจำเป็นจะต้องมี iPhone หรือว่ามีอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมนะครับ เพื่อที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในกรณีที่ล็อกอินเข้ากับ Apple ID รอบหลังนะครับ ข้อต่อมานะครับต้องรู้ว่าวิธีการนี้ที่จะทำเนี่ยในการแก้ปัญหา ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะครับของ iPhone iPad ที่ติดล็อก นั้น จะหายหมดนะครับ มันไม่ใช่แค่การลบรหัสผ่านเท่านั้น มันจะลบทุกอย่างออกจากเครื่องเลย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความแชท หรือว่าอะไรต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องนั้นจะหายไปหมดเลย ถ้าเราไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ที่ iCloud นะครับ หรือว่าไม่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าข้อมูลเหล่านั้นของคุณจะหายไปนะครับได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วนะครับ และเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่า วิธีการแก้ไขปัญหานี้จะทำอย่างไร ผมขอยกกรณีตัวอย่างนะครับ iPhone 8 Plus เครื่องนี้ลืมรหัสผ่านหน้าจอนะครับวิธีการนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี iPhone หรือว่า iPad อีกเครื่องหนึ่งนะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Find My นะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Find My แล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเรานะครับจากนั้นให้มาดูในลิสต์ครับว่าอุปกรณ์เครื่องนั้น ที่เรากำลังจะปลดล็อกนั้น อยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่านะครับเครื่องนี้ถ้าเปิดไฟล์ My iPhone เอาไว้นะครับมันจะต้องอยู่ในนี้นะครับหลังจากผมทดสอบแล้วนะครับผม พบว่านี่คือเครื่องที่เราต้องการที่จะปลดล็อกนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เลื่อนมาที่ข้างล่างสุดนะครับจะมีคำว่า erase this device หรือว่าลบอุปกรณ์นี้นะครับแตะไปที่ erase this device นะครับต่อไปนะครับดำเนินการต่อนะครับหรือว่า continue หลังจากนั้นครับในช่องนี้ครับที่ให้ใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อะไรนะครับกด next ไปได้เลยสำหรับหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องใส่อะไร สามารถกด erase หรือว่าลบได้เลยนะครับมุมบนขวา เขาจะถามหารหัสผ่านให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไป จากนั้นกดคำว่า erase ที่อยู่มุมบนขวานะครับ หรือว่าการลบ หลังจากนั้นครับผม เครื่อง iPhone นั้นๆครับ ที่เราสั่งลบไป ก็จะได้รับคำสั่งที่เราส่งจากเครื่องนี้ไปที่เครื่องนี้นะครับ แล้วก็จะทำการลบนะฮะ หลังจากที่กดลบไปแล้วนะครับผม แล้วก็ให้กดเมนูนี้ด้วยนะครับที่ชื่อว่า remove this device นะครับ หรือว่าลบอุปกรณ์นี้นะครับ กดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือก remove หรือว่าลบอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID อีกรอบหนึ่ง อีกหนึ่งวิธีนะครับ นอกจากการใช้แอปพลิเคชัน Find My บน iPhone เครื่องอื่นหรือว่า iPad เครื่องอื่นนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์ตัวอื่น ใช้แท็บเล็ตหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น Android ก็ได้ครับ ขอให้มีเว็บเบราว์เซอร์ก็เพียงพอครับ เราจะทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ยกตัวอย่างนี้ผมใช้ iPad ของคนอื่นนะครับ แล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน Safari ขึ้นมานะครับนี่นะครับ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า icloud.com/file นะครับ จากนั้นนะครับให้ป้อน Apple ID แล้วก็รหัสผ่านของเครื่อง iPhone แล้วก็ iPad ที่มีปัญหานะครับ หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ในหน้าค้นหา iPhone ของฉันนะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์นะครับที่มี ให้เลือกบนสุดครับที่ชื่อว่าอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่อุปกรณ์ที่มีปัญหานะครับซึ่งคือ iPhone 8 plus เครื่องนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นี่ครับแล้วหลังจากนั้นครับให้กดคำว่าลบ iPhone นะครับ จะขึ้นหน้าต่างที่บอกว่าลบ iPhone เครื่องนี้ใช่ไหม ให้กดลบนะครับ จากนั้นเขาจะถามรหัสผ่านเราก็ใส่นะครับ เพื่อดำเนินการต่อ จากนั้นเลือกดำเนินการต่อครับสำหรับใครที่เปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยนะครับ เราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่น iPhone เครื่องอื่น iPad เครื่องอื่น เครื่อง Mac หรือว่า Apple Watch นะครับเพื่อจะรับรหัสผ่านเหล่านั้น มากรอกที่ตรงนี้ เพราะถ้าไม่งั้นครับเราจะไม่สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ จากนั้นให้ใส่รหัสที่ได้รับนะครับเข้าไป ถ้าเราไปใช้เครื่องอื่นในการทำนะครับแนะนำว่าให้เลือกไม่ใช่ตอนนี้ และหลังจากนั้นนะครับหน้าต่างลบ iPhone ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ถัดไป ข้อความตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับ แล้วก็ให้เลือกไปที่เสร็จ จากนั้นระบบก็จะแจ้งว่าเริ่มทำการลบ iPhone ของเราแล้วนะครับให้เรากดไปที่ตกลง จากนั้นจะเห็นเครื่อง iPhone ที่มีปัญหานะครับถูกลบข้อมูลนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับ iPhone แล้วก็ iPad ตัวนั้นนะครับก็จะถูกลบแล้วก็เข้ามาสู่หน้าสำหรับการ activate เครื่องนะครับขั้นตอนการ activate เครื่องเราก็สามารถทำต่อได้เลยนะครับเลือกภาษาแล้วก็ตั้งค่าตัวเครื่อง ตามขั้นตอนไปเลยนะครับ ตั้งค่าด้วยตนเองเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อกับ Wi-Fi นะครับ แล้วก็กดดำเนินการต่อ ตั้งค่าทัชไอดีเราใช้ภายหลังได้นะครับ ไม่ใช้รหัสผ่านเราไม่ใช้ไปตั้งภายหลังได้ ในหน้าแอป แล้วก็ข้อมูล ถ้าเรามีการสำรองข้อมูลบน iCloud นะครับให้เลือกกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud นะครับก็ใส่ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านไป ถ้ามันมีในนั้นเราก็สามารถดึงข้อมูลกลับลงมาที่เครื่องใหม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการแบ็กอัพจากที่ไหนเลยนะครับให้เลือกบรรทัดสุดท้ายนะครับที่ว่าไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูล แล้วก็ตรงนี้ใส่ Apple ID รหัสผ่าน เราสามารถใส่ทีหลังได้นะครับผมจะข้ามไปก่อน ตั้งค่าภายหลัง ไม่ใช้ ยอมรับดำเนินการต่อ ติดตั้งอัปเดตด้วยตัวเองดำเนินการต่อ ตั้งค่า ภายหลังดำเนินการต่อแชร์ดำเนินการต่อเริ่มต้น เริ่มต้นกัน เพียงเท่านี้นะครับ iPhone แล้วก็ iPad ของเรานะครับที่ติดรหัสผ่านหรือว่าลืมรหัสผ่านก็จะสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้แล้วนะครับสิ่งที่ควรทราบก็คืออย่างที่บอกครับข้อมูลทุกอย่างจะหายไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน หรือว่ารายชื่ออะไรต่างๆนะครับสำหรับพวกรายชื่อนะครับเราสามารถล็อกอินด้วย Apple ID และรหัสผ่านของเรานะครับถ้ามันบันทึกอยู่ใน iCloud รายชื่อพวกนั้นก็จะลงมาเหมือนเดิมนะครับ ทั้งพวกโน้ตพวกอะไรด้วยนะครับส่วนพวกแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดภายหลังใน App Store ได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา ที่เราลืมรหัสผ่านหน้าจอของ iPhone แล้วก็ iPad โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกมาก ๆ เลยนะครับถ้าใครพบเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมรับรองได้ว่า iPhone แล้วก็ iPad ที่เราลืมไว้นั้น จะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถใช้วิธีการที่ผมบอกได้แบบนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการลบ และหลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดนะครับ ที่ผมย้ำก็คือเรื่อง Apple ID แล้วก็รหัสผ่าน ถ้าเราลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แนะนำครับว่าให้หาใบเสร็จ หรือว่าไปขอใบเสร็จที่ศูนย์หรือร้านที่เราซื้อนะครับแล้วก็โทรไปขอความช่วยเหลือกับทาง Apple Support นะครับซึ่งสามารถโทรได้ตามเบอร์นี้นะครับผมที่ผมขึ้นเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมจะทำให้คนที่มาดูคลิปต่อๆไปเขารู้ว่ามันสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับผมว่า วิธีการนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไร ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับ ผมต้อมไอมด ขอตัวลาไปก่อนไว้ เราพบกันในคลิปหน้านะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผม สวัสดีครับ Let's go